สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ กับไทยมุกการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่งนะครับ ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดรอัญชนาสุขสมจิต อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งท่านอาจารย์เป็นผู้สอนในรายวิชาการออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษาในไทยมุกของเราด้วยนะครับอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำรายวิชาของอาจารย์นะครับว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับ รายวิชาการออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะ และประเภทของสื่อเสียง การวางแผน การเตรียมการผลิตสื่อเสียง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัลและกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการศึกษาค่ะ รายวิชานี้นะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ เชื่อว่าครูหรือว่าอาจารย์จำเป็นต้องใช้สื่ออย่างหลากหลายประเภทในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับการใช้สื่อเสียงก็จะเป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่น จึงอยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่า งานสื่อเสียงมีลักษณะงานเป็นแบบใดบ้าง และเหมาะสำหรับการใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบใดบ้างครับ ถ้าพูดถึงงานสื่อเสียงแล้วนะคะ คนทั่วไปมักจะนึกถึงการผลิต รายการวิทยุกระจายเสียง การทำสารคดี สปอตวิทยุกระจายเสียง แต่ความจริงแล้วงานสื่อเสียงสามารถประยุกต์ใช้กับผู้คนได้หลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเลขานุกการ นักข่าว นักวิจัย และผู้ที่ต้องการใช้บันทึกเสียงในกรณีต่างๆ แต่สำหรับด้านการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนสามารถบันทึกเสียง เพื่อนำไปใช้ในการบรรยาย การสาธิต การฝึกอบรม หรือนำไปใช้ประยุกต์ทำสื่อ PowerPoint Interactive สำหรับรายวิชาต่างๆ ได้ค่ะ อาจารย์ครับถ้าสมมติว่าหากครูหรือว่าอาจารย์ต้องการผลิตสื่อเสียงด้วยตนเองสามารถทำได้หรือไม่ครับ และมีขั้นตอนแบบง่าย ๆ ในการผลิตสื่อเสียงอย่างไรบ้างครับ การบันทึกเสียงด้วยตนเองสามารถทำได้ง่ายๆค่ะ เพียงแค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไมโครโฟน และโปรแกรมบันทึกเสียงเท่านั้นค่ะ เริ่มต้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กสำหรับพกพา ที่ปัจจุบันนี้ถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้ว อาจจะมีคำถามว่าแล้วสเปคสำหรับการทำงานด้านเสียงควรเป็นเท่าไหร่ดี ปัจจุบันความเร็วของคอมพิวเตอร์นั้นถือว่าเร็วกว่าในอดีตมากค่ะ เรียกได้ว่าเพียงพอสำหรับงานบันทึกเสียงเลยค่ะ ส่วนไมโครโฟน ที่เราจะนำมาใช้ในด้านการเรียนการสอน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไมโครโฟนที่ราคาแพงเลยค่ะ แต่ควรเลือกไมโครโฟนชนิดที่มีขั้วต่อแบบ USB จะทำให้สะดวกในการทำงานค่ะ สุดท้ายก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายโปรแกรม ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จะมีโปรแกรมบันทึกเสียงซา Sound r e c เดอร์ ที่มากับ Windows ให้พร้อม แต่อาจารย์ขอแนะนำโปรแกรม Audacity ซึ่งเป็น Open Source เราไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมมาติดตั้งเลยค่ะ โปรแกรม Audacity ถือเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมทั้งการ บันทึกเสียง และการตัดต่อตกแต่งเสียงค่ะ ก็ต้องบอกว่าโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้ เป็นโปรแกรมที่มีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับ แต่ว่าในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย การใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ เหล่านี้ ในการบันทึกเสียงสามารถทำให้ได้รับความแพร่หลายคุณภาพของเสียงที่จะนำมาใช้ในการผลิตสื่อ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และต้องมีข้อควรระวังในการใช้งานอย่างไรบ้างครับ สิ่งที่ควรจะคำนึงถึงคือคุณภาพของเสียงและเสียงรบกวนค่ะ การใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเสียง คุณภาพของเสียงที่ได้จะต่ำมีเสียงทึบอู้อี้นอกจากนั้นเสียงรบกวนที่เป็นเสียงลมค่ะ หากมีความจำเป็นต้องบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือควรบันทึกเสียงในห้องที่ปราศจากเสียงรบกวน และควรคำนึงถึงแบตเตอรี่ในการใช้งานด้วยนะคะ มื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นข้อควรระวังในการผลิตสื่อเสียงเพื่อการศึกษานะครับ ซึ่งในวันนี้เราได้รู้จักกับสื่ออีกประเภทหนึ่งนะครับ ที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถผลิตสื่อเสียงแบบง่าย ๆ และสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้นะครับและเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าถ้าหากส่งเสริมให้ผู้สอนมีความรู้ทางด้านการผลิตสื่ออย่างถูกต้องแล้วนะครับก็จะสามารถทำให้การเรียนการสอนเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ ดรอัญชนาสุขสมจิตนะครับ ที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับ อาจารย์ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ และพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ สวัสดีครับ